าต้นทุนค่ะ แท้จริงแล้วทุกธุรกิจอะค่ะล้วนจะมีต้นทุนในการลงทุนอยู่แล้ว ลองนึกดูนะคะถ้าหากวันนี้ค่ะ คุณเปิดร้านกาแฟ ต้นทุนก็จะประกอบไปด้วยโต๊ะกาแฟ เครื่องชงกาแฟ แก้ว รวมไปถึงแอร์ ซึ่งต้นทุนเหล่านี้ค่ะ จะมีราคาหลักหมื่นถึงหลักแสน แต่วันนี้ค่ะในธุรกิจยูซาน่าต้นทุนของเราไม่มีราคาค่ะ แต่ว่ามีมูลค่ามากมายมหาศาลนั่นก็คือบัญชีรายชื่อของเรานั่นเองค่ะ วันนี้ทุกคนสมัครเข้ามาเป็นนักธุรกิจยูซาน่าแล้ว ถ้าวันนี้เราบอกให้คุณออกหาต้นทุนรายชื่อตรงนี้ ให้คุณเขียนรายชื่อร้อยรายชื่อ คุณคิดว่าเยอะไหมครับซึ่งหลายคนอาจจะมองว่าหูเยอะมากเลยค่อยๆคคิดนะครับผมให้ลองนึกย้อนกลับไปเลยครับตั้งแต่เราเกิดมา วันที่คุณเข้าอนุบาลประถม มัธยม หรือมหาลัยนี่ครับนี่คือรายชื่อที่คุณสามารถจัดกลุ่ม และนึกย้อน ไปเขียนรายชื่อมาได้ รวมถึงคุณครูที่คุณเคยรู้จักนอกจากสมัยเรียนแล้วในยุคการทำงานของคุณจนถึงปัจจุบันนี้ครับคุณทำงานที่ไหนมาบ้าง นั่นคือกลุ่มรายชื่อที่จะสามารถสร้างโอกาสให้กับคุณ เป็นรายชื่อที่คุณสามารถเอาสุขภาพหรือธุรกิจ ไปบอกเล่า ให้เขาได้รู้จักยูซนาและสำหรับหลาย ๆ ท่านนะคะ ที่ทำมาระยะหนึ่งแล้ว แล้วรู้สึกว่าเอ๊ะบัญชีรายชื่อของเราหมดจะทํำยังไงดีดิฉันบอกตรงนี้เลยค่ะว่าบัญชีรายชื่อของเราไม่มีวันหมด อย่างที่บอกค่ะในวันที่เกิดเราเกิดมาแค่ตัวคนเดียว เรานำตัวเองออกไปเรียนในโรงเรียนอนุบาล ในโรงเรียนมหาลัย รวมไปถึงในสถานที่ทำงาน วันนี้ค่ะ เพียงแค่คุณนำตัวเองออกจากบ้าน หันไปยิ้มให้กับคนข้างๆ มีน้ำใจช่วยเหลือคนรอบข้าง คนเหล่านั้นนะคะจะเป็นผู้โชคดีคนถัดไปของคุณ แล้วคุณนะคะก็สามารถเลือกได้ว่าคุณจะส่งมอบสุขภาพที่ดีให้กับเขา หรือส่งมอบคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นให้กับเขา ในธุรกิจเนี้ยค่ะ ใครเจอคุณนะคะคนนั้นโชคดีค่ะ หลังจากที่เราได้รายชื่อมาแล้วนะครับ ที่เราได้มาเนี้ยเข้าสู่กระบวนการวิเคราะห์รายชื่อ เราต้องรู้ก่อนครับว่า วันนี้รายชื่อที่เราได้มาครับผม เราจะนำเรื่องราวอะไรในยูซนาไปบอกเล่าให้กับเขา แน่นอนครับวันนี้มีอยู่3สิ่งที่คนต้องการก็คือเรื่องของสุขภาพ เวลาแล้วก็เรื่องเงิน คุณจะต้องรู้ก่อนครับว่ารายชื่อที่คุณหยิบยกขึ้นมาหนึ่งรายชื่อนี้เขากำลังต้องการอะไร คุณจะต้องวิเคราะห์ให้ออก ถ้าคุณยังวิเคราะห์ไม่ได้ครับอย่าเพิ่งไปบอกยูซ่ากับเขา ให้คุณอาจจะแค่โทรไปหาเขาไปพูดคุยทักทายสร้างความสัมพันธ์ทั่วไปก่อน จนเขาสนิทใจแล้วเขาสามารถเล่าเรื่องราวต่างๆให้คุณได้ฟัง คุณจะรู้เลยว่าเขาต้องการอะไรและครั้งถัดไปครับคุณจะสามารถที่จะโทรไปหา แล้วก็เล่าเรื่องราวยูซ่าเพื่อที่จะช่วยเหลือแก้ไขปัญหาชีวิตให้กับรายชื่อต่างๆ ในลิสต์รายชื่อของคุณได้ครับ